Hallelujah. Tâu pa hồi hi. Kê lệ cả in quân tung à. Tâu pa hồi hi cả Paul pi tung à. Tâu pa anh mi mal khát kết thu phang pe ta hen. Khát tê tê pan nobel. À thu đăng hi kê na. Tu tung. Katinat. Katinat. ตัวนกตัวนาก็งาเก่งนะตัวทีตีกำกำคัดจีเดียกำลังจีเดียที่ตีปังปังหนวมิงลายเชียงโทคัดบุรุนหนวมิงกาลาอเลียนถุมอันเอวซอมนิเลนีอ่ะ to pa ông i na le ong he pi na ring sang suộc ni suak bangina aki zom suộc kia, hi a à. ni a suak pel mo bangina a thakina ung suộc zel hi se mo ina to pa ong i na long he pi na pen ki chung ma ma in ring sang ni suak bangina a thak a thakina ung suak den hi ตัวไปเหตุน่าเป็นเบงเอลูกฮีองค์ปีตอนตรงฮีสินะตัวตัวลายเซ็นทูสงฆ์เกณฑ์มาบังเงิตัวไปอเหตุน่าเป็นกิจงลัวลำดังลัวอีนะอีฮีนัดกอลนัดกอลตัวกันนัดนาเป็นนี่ chỉ san nát à? na nát wall khát ai về khi nát wall về mi ở đi ngã thúc đi hết luôn ina pol khát thế ni khát nái ni ni nái ni thum nái đầm dâu ina ai ăn ai khang ham rất đầu thế à. thì ra tha ông lo vậy mà nào tổng khát ý chí nó lệ กินอพอดีมอ้กิตามจมามาลอินะตูตูตงกันนัดจงเป็นนัดวอลฮีนะตัวที่สนนัดขัดเลลนับปีนะอะตัวมีจงนัดเจ็กนับปีนะเกยเป็นท้าท้าวากาศบังเลียงอ่ะมึงสอนปายไปมัเลียงกันไปอินควาเมล ยิงยิงสังมอเขยี่ตังมอละเตลโลสูนมอยานมอสีละเตลโนโลทุกอย่าอีมุจิไหมตัวเป็นบางเชียตรงอิสิเลกะกะจีสัลวยนักหัวพอกนอนโลหิไหมกันเวตัวเฮนะตัวโอ้ก็ขัดหลอกกิ๊กเจ้าไงที่ชาที่สัลวยอ่ะ ไอ้มุสวกอาศิสวกอาศิเตห้บังหิงเอลดีหิตามอทีเป็นเตลสันไกเวตัวเห็นะพัศยันบังเห็นะภพัศยันงี้รวยนะ องคงกี่กี่กีเลยโดยมั่งปานเบลเก่งกับถูกอุ้มกับถูกบิลเบลอะไรเลยถูกที่ากับถูกที่ไหม อินก็ถูกลำยงพองนอนหลบยืนชวกเจ้าก็ถทอเลยตัวถูกอิน่ะทูเทนอนหลบลูกนั่งแกกิตันตันกิแปกแปกอิน่ะก็กิแปกแปกนะบางอย่างกับเพลังคัดกะเลียงโอยากะก็แขลของนักโกบินะตัวอย่า ก็ท้าเจนไม่แมกแมกินะนมตมาะป้าส่วนแหละมางินของแมกินะตัวจะตัวตุนเบลดำดำตาน่มตาอินะอินทุตุงกันนัดเป็นเอออากูมาเป็นหนังบวยปีนะเออกระตาเจองขัดคิดขัดรัตวะเอออินะไอตรงนี้นะ ขันกวนปิดใจลงบวยสักมาใหม่นะอินฮีนัดวัวเทมคัดเป็นกยาดีงาเป็นยิ้มหัวอินะสังกมอูเลนเอาเมลเทยปอลปีมีอักวามาไปวินจงทุกเงิดสักินะองเวจกินะองเดลงไงไงนะอินองเดลาองเวองไปมีมลคัดเสียจงตรงอาจงตัวปาน phụ pha tầm tiền việc sập tà hẹn chị dòng lùng đâm cô viên in thông hiện nái dòng in tôi tệ ăn lệ tui à cái phần ở tuồng tuồng sum lệ bài cái phần ông pe ông pe kia mình mà khăn chia dòng tàu pan ở ra dạ tầm pi tàu ông thuộc kiệt sập tà hẹn in bằng vâng, bằng ấy dòng in á นบจอมนางเปียตูปามินพัดยิงไม้ละมะเจปาันมัลขัดเจียดปอลไปมีแต่ทรงจุงแก้มินะให้บังนัดนานัดนาขัดไปเปียวไอทวกแจงเงินทรงตูปามาไอนาี่ดำนาทะเข้านา ทุพาังเปียแหลาตูปันดำนา ทุพาังเปตาแหน tuần rong e ni pi ni ka ki khop lo ni pi ni hi tai chiang kum khat ma to ki bang sai ng sia ka ki thoi kan kan hi na e tha khong om me lo na chi khong ling cậu cậu chỉ đàn khong hi na e ka gen no dong tam pi om ni na ai rong ờ, ờ, mi e lên nào hoi na le ở พอเป็นมีโอเลนเอาเข้มตุกตุงอรง กลงน้ำนาองโกงหนวมไก่มันนะเฮตังองแกนีงตัวปานมีมลขัดเจียตุงอ่ะทุพังตตาเ็น